การประเมินสารสนเทศ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ต่อไปนี้นะครับมาดูข่าวกัน ข่าวนี้เป็นข่าวขอเชิญ ร่วมทำบุญบริจาคเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้ว โพสต์จากคุณไม้ใหญ่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 ข้อความมีว่ายังไงครับ ใครมีเครื่องสำอางเก่า เครื่องสำอางที่หมดอายุแล้ว อย่าทิ้งนะคะ ขอเชิญชวนกันมาทำบุญด้วยการส่งไปที่โรงพยาบาลลามา เพื่อนำไปแต่งหน้าศพที่ยากจนค่ะ โรงพยาบาลรามาต้องออกมาประกาศย้ำชัดเจนว่า เมลที่ส่งต่อกันนั้น เป็นเมลหลอกลวงและโรงพยาบาลนะครับ ไม่ได้ต้องการเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าศพแต่อย่างใดโปรดหยุดแชร์และส่งต่อ ในยุคปัจจุบันนี้ ผู้เรียนจะเห็นว่ามีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จมากมายทำอย่างไรถึงจะได้สารเทศที่มีคุณภาพและดี ตรงกับความต้องการ ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาของหัวข้อการประเมินสารสนเทศ เกณฑ์ข้อแรกครับ ความเกี่ยวข้องหรือ relevant ถ้าเราจะกำหนดปัญหาหรือกำหนดความสำคัญ ว่าเกี่ยวข้องหรือสุดคล้องหรือไม่ สมมุติ ปัญหาของเราเกี่ยวข้องกับแนวโน้มของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ความเกี่ยวข้องของเราคืออะไรครับ หุ่นยนต์ หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช่ไหมครับ ถ้าลองใส่คำค้นเข้าไปใน Search Engine เรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ตัดออกได้เลย เป็นไงครับ ถ้าเกี่ยวข้องก็ผ่านไปพิจารณาเกณฑ์ต่อไป เกณฑ์ข้อที่ 2 accuracy accuracy มีความหมายว่าอย่างไร หมายความว่าค้นเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มีข้อมูลสนับสนุนครับ แสดงว่าหลักฐานเพื่อการสนับสนุนเหล่านั้นนะครับ มีอะไรบ้างที่บ่งบอก เช่น มีอ้างอิงสนับสนุน มีบรรณานุกรมสนับสนุน หรือมีสารเทศปฐมภูมิ หรือสารเทศทุติยภูมิที่สนับสนุน ถามว่าถ้าเป็นสารเทศปฐมภูมิ กับสารเทศทุติยภูมิ อันไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับ แน่นอนสารสนเทศปฐมภูมินะครับ จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสารสนเทศที่เป็นแบบทุติยภูมิ เพราะว่าสารสนเทศที่เป็นทุติยภูมินั้น เกิดจากการเรียบเรียงใหม่ ต่อไปทำอะไรครับ พิจารณาความน่าเชื่อถือคือ authority authority พิจารณาจากอะไรครับ ผู้แต่งและผู้จัดทำหรือสำนักพิมพ์ ผู้แต่งพิจารณาจากอะไร พิจารณาจากชื่อผู้แต่งและประวัติว่ามีการระบุชัดเจนหรือไม่ หรือผู้แต่งคนนั้นเคยมีผลงานเผยแพร่ในสาขาที่กำลังพิจารณาอยู่หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าผู้แต่งคนนั้นมีความน่าเชื่อถือ ต่อไปครับวิธีการพิจารณาผู้จัดทำพิจารณาดูว่าหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร ว่ามาจากหน่วยงานใดองค์กรใด โดยส่วนใหญ่หน่วยงานหรือสำนักพิมพ์ที่เป็นองค์กรของภาครัฐ เช่น โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหล่านี้ครับจะมีนักเขียนหรือผู้แต่งที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญสาขานั้น โดยตรงชัดเจน ต่อไปถ้าพิจารณาความน่าเชื่อถือเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญเลยต้องพิจารณาความทันสมัยหรือ currency แน่นอนครับงานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความรวดเร็วว่องไว มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดต เป็นปัจจุบันเร็วมาก แต่ถ้าตรงกันข้ามงานด้านประวัติศาสตร์ หรือวรรณกรรม หรือช่วงเวลาต่างๆ ยิ่งเก่ายิ่งดีใช่ไหมครับทีนี้วิธีการพิจารณาความทันสมัยนะครับดูจากอะไร แน่นอนครับ อายุของสารสนเทศ ถ้าสารสนเทศที่เป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องใช้สารสนเทศ อายุไม่เกินกี่ ปีครับคำตอบคือ 5 ปีนะครับ ถ้าเป็นงานวิจัยก็ไม่ควรเกิน 10 ปี ถ้าเก่ามากกว่านี้แล้วเป็นไงครับ ไม่ควรนำมาใช้ วิธีดูดูจากตรงไหน ต้องดูจากระบุวันที่ระบุการเผยแพร่ว่า ระบุวันที่เดือนปีเผยแพร่เมื่อไหร่ วันที่ปรับปรุงมีไหมนะครับ ถ้าเกิน 5 ปีก็ตัดออกได้เลยนะครับ ไม่ควรนำมาใช้ต่อไปครับ ถ้าพิจารณาความทันสมัยเรียบร้อย ดูอะไรครับ ดูจุดมุ่งหมายหรือ purpose purpose ของผู้เขียนมีอะไรได้บ้างครับ อย่างแรกเพื่อโพสต์บางอย่างเป็นการแจ้งข่าวสารเตือนหรือเป็นข้อความเชิงบวก แต่ถ้าเป็นเพอร์โพสที่มาจากโฆษณาสินค้า หรือแอบแฝงมาเพื่อความบันเทิงโน้มน้าวชักจูง หรือว่ามีอคติ มีความเชื่อศาสนา มีวัฒนธรรม หรือผู้แต่งมีความคิดเห็นใส่เข้ามาในสารเทศมากเกินไป อันนี้ก็ไม่ควรนำมาใช้นะครับการประเมินสารเทศที่เป็นเว็บไซต์ ลังจากผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้วิธีการประเมินสารเทศที่เป็นประเภททั่วไป เช่น หนังสือวารสารวิชาการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้จะลองให้ดูนะครับว่าวิธีการประเมินสารสนเทศที่เป็นเว็บไซต์จะต้องทำยังไง มีกี่เกณฑ์นะครับ การประเมินสารเทศเว็บไซต์นะครับ จะมีความแตกต่างนะครับ และมีเกณฑ์จำนวน7เกณฑ์ด้วยกันดังนี้นะครับอย่างแรกครับ ผู้เขียนบทความนะครับ พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ ว่ามีความรู้ความน่าเชื่อถือในสาขานั้นหรือไม่ และเว็บไซต์นะครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนบนหรือส่วนท้ายของบทความหรือของเว็บเพจนะครับ ว่ามีการระบุหรือชัดเจน ว่าผู้แต่งมีชื่อตำแหน่งที่อยู่หรืออีเมลชัดเจนหรือไม่ เราสามารถตรวจสอบได้จากตรงนี้นะครับ ต่อไปก็ไปดูผู้จัดทำเว็บไซต์ซึ่งสำคัญมากนะครับ ผู้จัดทำเว็บไซต์นะครับ สามารถที่จะพิจารณานะครับได้ดังนี้ โดยส่วนใหญ่เว็บไซต์จะพิจารณามีอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่สแสวงหากำไร กับกลุ่มสแสวงหากำไร กลุ่มสแสวงหากำไร เช่นโดเมนที่เป็น .edu หรือ .ac อันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นโดเมนทางด้านการศึกษา 2. หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรเช่น .org หรือ .or นะครับ หรือกลุ่มที่เป็นเครือข่าย .net เหล่านี้เป็นต้น ถ้าผู้เรียนเจอข้อมูลที่เป็นลักษณะโดเมนอย่างนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นสารเทศที่มาจาก .com หรือทางการค้าหรือ .biz นะครับ biz ตรงนี้ ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่ากลุ่มแรกเพราะเป็นกลุ่มที่แสวงหากำไร ฉะนั้นต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าผู้จัดทำเว็บไซต์นะครับ เป็นกลุ่มไหนนะครับ วิธีดูนอกจากจะไม่เจอนะครับ ว่าผู้แต่งเป็นใครหรือว่าผู้จะทำเว็บไซต์เป็นใครสามารถค้นหาจากผู้ จดทะเบียนจากเว็บไซต์ whois.net นะครับ หรือเมนูเกี่ยวกับ about us หรือติดต่อเราก็ได้นะครับ สามารถดูได้หลายจุดเช่นเดียวกันครับ ถ้าดูผู้จัดทำเว็บไซต์ผ่านแล้ว ต่อไปดูอะไรครับ ความถูกต้อง เกณฑ์ข้อนี้นะครับ ก็จะตรงกับเกณฑ์สารเทศทั่วไปนะครับ ก็คือ accuracy ก็ดูว่าสารเทศเหล่านั้นมีคำสะกดผิดไหม มีการอ้างอิงผิดหรือเปล่า มีการระบุแหล่งที่มาน่าเชื่อถือได้ไหมดูยังไงครับ ก็ดูจากการอ่านพิจารณาเลยนะครับ แล้วก็ดูจากการอ้างอิงและบรรณกรมนะครับ ว่ามีความถูกต้องหรือการนำสารเทศผิดพลาดใดหรือไม่นะครับ ถ้าผิดพลาดมากก็เป็นไงครับ ควรนำมาใช้ไหมไม่ควรนำมาใช้นะครับ ต่อไปดูวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์นะครับ ควร มีการระบุไว้ชัดเจนนะครับ เพราะว่าเว็บไซต์บางประเทศเนี่ยนะครับ จะไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ ดูตรงไหนครับ เมนูเกี่ยวกับหรือ about us นะครับ ถ้าพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว ไปดูอะไรต่อครับ ความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมก็คือ ดูว่าสารเทศในเว็บไซต์นั้น มีการชี้นำหรือเอ็นเอียง หรือมีอคติ ไปในทางความคิดความเชื่อทางศาสนาเพศอะไรหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจนะครับ อาจเป็นไปได้นะครับว่าเราจะโดนชักจูงไปทางการขายนะครับฉะนั้นความเที่ยงธรรมเว็บไซต์เหล่านี้ก็จะลดน้อยลง และไม่ควรนำมาใช้นะครับ ต่อไปนะครับ ควรดูความครบถ้วนซึ่งเป็นเกณฑ์ข้อที่6นะครับดูว่าเนื้อหาครบถ้วนไหม มีการเปรียบเทียบไปกับเว็บไซต์อื่นแล้วค้นหาในหัวข้อเดียวกันนะครับ ครบถ้วนสมบูรณ์ อันนี้ก็จะช่วยให้เราดูได้ว่าเว็บไซต์นั้นความครบถ้วนได้นะครับ ก็พิจารณาจากหลาย ๆ แหล่ง และเกณฑ์ข้อสุดท้ายคือเกณฑ์ข้อที่ 7 ดูเว็บไซต์ทันสมัยดูตรงไหนใช่แล้ว ดูจากระบุ วันที่สร้างหรือวันที่แก้ไขหรืออัปเดตเดูว่าข้อเท็จจริง หรือมีสถิติระบุถูกต้องไหมมีความทันสมัยไหมนะครับ ถ้าเก่าไปก็ไม่ควรนำมาใช้นะครับ และเห็นได้ว่าดูวันที่แก้ไขหรือวันปรับปรุง ก็สามารถดูจากส่วนท้ายของเว็บไซต์ได้ โดยตรวจสอบจากการอ้างอิง หรือพิมพ์ความทันสมัยได้นะครับ โดยว่าลิงก์ยังใช้การได้อยู่หรือไม่ถ้าลิงก์ หลุดหรือลิงก์ขาดก็แสดงว่าเว็บนั้นไม่สามารถตรวจสอบความทันสมัยได้ครับ หวังว่าผู้เรียนคงจะประเมินสารเทศทั่วไปได้นะครับ